สาวน้อยท่านหนึ่งนะคะดื่มวายแล้วบอกดีมากเลยพี่ แฟนบอกดื่มนะดื่มนะอย่าหยุดนะอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันเพราะนั้นอยากรู้ว่าตีอย่างไรนะคะขอเชิญพบกับคุณนารีบัวคำค่ะ เหมือนตุ๊กตาเลยนะคะี่เรียกว่าตุ๊กตา น้อยเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาลีบางคำนะคะ ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นประจำเดือนกระปีกระปอยค่ะ เป็นจะเป็นตลอดคือเป็นตลอดตลอดสองสามวันหายสองสามวันมาบางทีก็บางทีก็ถ้าถ้าถ้าไม่ใส่ผ้าอนามัยเลยคือ จะแบบเวลาไปเข้าห้องน้ำนะคะ จะแบบออกมาจะปัสสาวะเราเลยจะจะเป็นขนาดนั้นเลยค่ะ ไปหาหมอก็ไม่หาย แล้วก็ทั้งของอะไรต่ ที่มียี่ห้อดังๆสารพัดพี่พิงมั่งพี่อะไรมั่งหากินหมดไม่เคยหายค่ะ แต่ทีนี้พอมาเจออวายนะคะ โดยการแนะนำของคุณกรมนและคุณพี่อาพรนะคะดิฉันรับประทานไปประมาณ 3 วัน ประมาณ 3 วันนี้รู้สึกได้ว่ามันจะขับออกมาหมดเลยนะคะขับ ออกมาทั้งแบบเป็น เป็นเลือดแบบโอ้โหแบบช้ำมากๆเลยค่ะ แล้วก็จะออกมาหมดทุกอย่างเลย แล้วก็ในในความรู้สึกว่าในระบบของเรานะคะในระบบของเราเนี้ยมันจะมีมีการแบบจะว่าไงมีการเปลี่ยนแปลงก็คือแบบเป็นเป็นตุ๊บตับตุ๊บตับอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยบอกอืมเป็นข้อมูลข้อมูลอย่างเงี้ยตุ๊บตับตุ๊บตับไม่รู้จะพูด ทีนี้พอหยุดไปสามสี่วันพอวันที่จะ หยุดก็คือประมาณวันที่เจ็ดหยุดแล้วจะออกมาแล้วสามหมือนนาคาวปลาเลยค่ะ หลังจากนั้นก็จะหายไปเลย และดิฉันตัวนี้นะคะปัญหาเรื่องประจำเดือนกระปิดกระปอยไม่มีเลยค่ะประมาณเจ็ดวันค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะทานไปก็ขึ้นคนที่สองค่ะ ค่ะผลแรกเห็นผลค่ะ แล้วทีนี้พอเกี่ยวกับถามสามีนะคะบอกเป็นยังไงบ้างพี่สามีบอกเธอไม่ต้องหยุดทานเลยนะทานตรงนี้แหละหน้าตาเป็นยังไงคะสดใสสดใสกว่าเดิมนะคะค่ะ ขอบคุณน้องนาลีบาตามค่ะนะคะรู้เปล่าต้องกองทัพเลยนะคะบอสเตรียมประเล็นไว้เต็มเพ แล้วเมื่อวานส่งไปนราธิวาสเพราะรถทัวร์จากพิษณุโลกไปนราธิวาสเดินและ่เที่ยว เพราะนั้นทัวร์ต่อไปไม่ได้ขนทหารนะคะขนวายค่ะขนวายคุณกรขมลไปส่งโน่นมันทำได้อยู่ตรงไหนก็ทำง่ายทำได้มากนะคะ จริงๆเรามีบุคคลที่มีประสบการณ์นะคะ ที่ดื่มวาย และดีเยอะแยะมาก แต่ถ้ามาให้พูดทุกคนทุกคนในคงวันนี้ ทั้งวันคงไม่จบนะคะ